หลังจากศึกปีนค่ายหรือเหตุการณ์ของการป้นสะดมค่ายของนันทบุรีแล้ว หลังจากนั้นพระเลสวนก็พักรักษาตัวอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ยาวนานนัก พระองค์ถูกปืน การผ่าตัดเอากระสุนปืนออกไป การใช้หมอฝรั่ง การพันแผลรักษาโรค และการผ่าตัดเอาลูกกระสุนปืน โดยมีกองอาสาฮอลันดาเริ่มเข้ามาช่วยพระองค์แล้ว ตอนนี้เห็น่อกจากอาวุธดาบแบบญี่ปุ่นจะเข้ามากะสอง เราค้นพบเรื่องของการรักษาพระองค์ โดยใช้แพทย์อาสาชาวโปรตุเกสและชาวฮอลันดาที่เข้ามาในขณะนั้น ซึ่งหลังจากนั้นความดีความชอบต่าง ๆ เนี่ย หมอฮอลันดาต่างๆ ก็ได้มาตั้งสำนักงานที่เรียกว่า หมู่บ้านฮอลันดาในเวลาต่อมา แต่ความน่าสนใจเริ่มเห็นแล้วว่าการรับรู้และการลบที่ผ่านมาตั้งแต่ 2129 2130 เนี่ยเริ่มมีการประทะระหว่างกองกำลังเล็กกับกองกำลังใหญ่ของนันทบุรีกองกำลังเล็กของพระเลสวนเริ่มใช้เทคโนโลยีหรือดาบหรืออาวุธต่างๆ ใช้ความรู้หรือกองอาสาชาวต่างประเทศเข้ามาช่วยลบตรงนี้น่าสนใจว่าหลังจากนั้น กลการศึกและการลบที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นันทบุรีประกาศเลยว่ายังไงพระเรศวนบุกได้ถึงค่ายแล้วในระยะเวลาอันสั้นอาจจะต้องมีกระบวนการของการเข้ามาลอบปวงพระชนพระองค์ได้แน่ ถ้าปล่อยให้พระเรศวนบุกค่ายโจมตีค่ายทุก 15 วัน 15 วันอย่างนี้ จึงได้วางแผนยกกองกำลังทับหน้าขนาดใหญ่ โดยให้ขุนนางที่มีความฉลาด ชนะการลบมหาศาลชื่อลักไวทมู ยกกองกำลังออกมา หลอกพระนเรศวรว่าเป็นกองกำลังเล็กเข้ามาลบ พระนเรศวรเห็นจากปากคลองมาทักุจามยกกองกำลังเล็ก หรือกองกำลังของลักไวธมูเข้ามาลบพระนเรศวรเห็นแล้วว่ากองกำลังที่ยกทัพมาเนี่ยเป็นกองกำลังเล็กไม่ใหญ่โตนักพระองค์จึงยกกองกำลังของพระองค์ เป็นกองกำลังแบบ เฉพาะกิจที่เป็นกองกำลังส่วนพระองค์ที่มีจำนวนไม่มากมาย แต่มีความสามารถทางการรบเข้าไปประชันและรับศึกของลักไวทมู การรับศึกของลักไวทมูนี่เองมีความน่าสนใจมากว่าลักไวทมูก็ใช้แผนซ้อนแผน ใช้กลลวงแบบที่พระเลสวนเคยใช้เช่นพระเลสวนเคยใช้ตอน เจ้าเมืองเชียงใหม่ ที่หลอกเจ้าเมืองเชียงใหม่ดึงเอากองกำลังของเจ้าเมืองเชียงใหม่เข้ามาในพื้นที่ที่ต้องการจะจัดการลบให้สำเร็จลักไวทมูก็ทำแบบเดียวกันเลย แบบเดียวกับที่พระมนูทำและสวนพระเดสวนทำคือ หลอกสวนพระเดสวนให้เข้ามาในวงล้อม ทำหลอกว่ามีกองกำลังเล็กเมื่อดึงพระเรศวรเข้ามาในวงล้อมเสร็จ ปรากฏว่ากองกำลังล้อม ก็เป็นกองกำลังขนาดใหญ่ ที่สามารถที่จะจัดการกับกำลัง อันน้อยนิดของกองกำลังเฉพาะกิจของสมเด็จพระเรศวรพระองค์ต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเลยว่า จะทำการลบอย่างไร กลยุทธ์ในการลบครั้งนี้จึงค่อย ๆ เริ่มเปลี่ยนแผนจากการซุ่มโจมตี แบบกองโจร การปะทะอย่างรวดเร็ว การศึกต่างๆ การเปลี่ยนแผนการลบอย่างรวดเร็วเลยสุนท็พระนเรวนใช้การลบใช้ตำราพิชัยสงคราม แบบจีน เริ่มเห็นเลยว่ามีการล้อมกันขึ้นมา พระเรศวนเข้ามาอยู่ในวงล้อมของกองกำลังของลักไวทามูแล้วเรียนแบบเลยคือใช้กำลังน้อย หลอกให้พระเรศวนหลงเข้าไปในกองกำลังของลักไวทามู ขณะเดียวกันของการล้อมตรงนี้เอง พระเรศวนตัดสินใจเด็ดขาดเลยว่าถ้าจะต้องจัดการกับกองทัพให้จัดการกับแม่ทัพก่อน พระองค์ก็เลยเชิญชวนให้ลักไวทมูลบกันบนหลังม้าเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าเหตุการณ์ของการดวลทวนครั้งยิ่งใหญ่ของสุพระเรศวรกับลักไวทมู คล้ายๆ กับการตำราพิชัยสงครามของจีนในในเวลาที่เราศึกษากันต่อมา การหลอกล่อให้มีการลบคู่เกิดขึ้น ปรากฏว่าพระแสงทวนของสมเด็จพระนเรศวรสามารถพุ่งเข้าแทงลักไวทมูสำเร็จ สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระองค์มีความสามารถด้านการลบบนหลังม้า เหมือนดังบันทึกของชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาไทยบอกเลยว่าสมเด็จพระนวนมีความสามารถนอกจากการลบด้วยอาวุธคู่แล้ว ยังมีความสามารถทางการลบทางทางม้า ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เหตุการณ์บีบบังคับพระองค์เองเนี่ยทำให้พระองค์เริ่มใช้การต่อสู้ เฉพาะตัวก็คือเรื่องของการใช้การต่อสู้ด้วยการขี่ม้า แล้วก็ใช้หอกแทงลักไวทมูตาย แต่ถึงแม้กองกำลังของลักไวทมูจะพ่ายแพ้ไปแล้ว ลักไวทมูจะเสียชีวิตในสนามรบปรากฏว่ากองกำลังทหารขนาดใหญ่ที่พระนเรศวรไม่สามารถต้านทานได้ก็ยังล้อมพระองค์อยู่เป็นเวลาเกือบหนึ่งวันหนึ่งคืน ที่พระองค์ต้องต่อสู้กับกองกำลังของลักไวทมูก็หลบเลี่ยงหนีออกกลับเข้าพระนครได้ ตรงนี้เองการลบครั้งสำคัญเองจึงทำให้เป็นเหตุการณ์ ความทรงจำและการเล่าถึงเรื่องของลักไวทมู เป็นเรื่องของการต่อสู้ที่ครั้งสำคัญ2เหตุการณ์คือว่าแสงดาบคาบค่าย แล้วก็การต่อสู้ด้วยหอกของลักไวทมูนะครับ เมื่อภายหลังจากเหตุการณ์ลักไวทมูแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นและเด่นชัดมากขึ้นสมเด็จพระนเรศวรทรงรู้แล้วว่าต้องจัดการกองทัพของนันทบุรีอย่างจริงจังจึงได้เตรียมทัพเรือใส่อาวุธปืนใหญ่ ใส่อาวุธปืน บุกเข้าตี ไล่ตี ไล่ตี ไล่ยิง ค่ายประทากุจามของนันทบุเรงจนเข้าไปตีอยู่ในพระที่นั่งหรือในที่พักในค่ายหลวง การตีเข้าไปมหาศาลเหล่านี้เองยกกำลังต่อสู้กัน 2 วัน 2 คืนโดยใช้อาวุธปืนใหญ่มหาศาลยิงระดมเข้าไปทำให้กองกำลังของนันทบุเรงและขุนนางพระนุชาต่างๆ ประสบกับเหตุการณ์ค่ายหลวงไฟไหม้ เหตุการณ์ การหนีของคนมหาศาล นันทบุรีมองเห็นแล้วว่าถ้าตั้งค่ายต่อไปที่ริมคลองประทากุจาม จะนำไปสู่ปัญหาและการไปสู่การสูญเสียไพ่พลอีกมากมาย พระองค์ก็เลยสั่งให้เทคนยกเลิก การตั้งค่ายที่คลองประทากุจาม และล้อมกรุงศรีวยยา และพระองค์ได้ได้ยกเลิกการล้อมค่าย แล้วก็เทครัวแล้วก็อพยพคนของพม่ากับกรุงหงสาวดี ถือว่าเป็นการสิ้นสุดศึกครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในนามว่าศึกนันทบุเรง